คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติคืออะไร คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติคือ งานกราฟิกที่สร้างขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ คอมพิวเตอร์กราฟิกสามิติ แตกต่างจาก 2 มิติ ตรงที่ภาพจากคอมพิวเตอร์กราฟิกสามิติ จะมีค่าความลึก ที่สามารถนำมาเปลี่ยนแปลง ใช้ซ้ำ เช่น การเปลี่ยนมุมมอง การหาระยะใกล้ไกลจากในภาพ ในแง่คณิตศาสตร์ การคำนวณภาพแบบ 3 มิติ จะคล้ายคลึงกับภาพ 2 มิติแบบเวกเตอร์หรือภาพลายเส้นที่เกิดจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยจะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชนิดเดียวกัน เพียงแต่เพิ่มตัวแปรเพื่อนิยามความลึก หรือแกน z ลงไป นอกเหนือจากแกน x และแกน y ตามปกติ งาน 3 มิติ มักผสมผสานงานแบบ 2 มิติ ทั้งแบบเวกเตอร์และภาพเรสเตอร์เข้าด้วยกัน เช่น การขึ้นโครงสร้างในแบบ 3 มิติ แล้วใช้การกำหนดลวดลาย หรือปรับรายละเอียดพื้นผิวด้วยภาพ 2 มิติ เพื่อให้เกิดความสมจริง ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก3มิติ จึงมีการพัฒนาระบบจำลองต่างๆ เช่น ระบบคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุตามหลักฟิสิกส์ เช่น การเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วง แรงลม แรงเสียดทาน และอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ยังสามารถปรับแต่งให้แตกต่างจากความเป็นจริง หรือเหนือธรรมชาติได้อย่างอิสระ ตลอดจนระบบอื่น ๆ เช่น ระบบสีที่ใช้การคำนวณการสะท้อนแสง ซึ่งก็สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกสามิติ ไปใช้ในงานต่างๆมากมาย อาทิเช่น งานภาพยนตร์และการโฆษณา การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ด้านการแพทย์ ซึ่งขั้นตอนในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกสมมิตินั้น มีกระบวนการต่างๆ คือ การออกแบบ ดีไซน์ การวาดบนคอมพิวเตอร์ โมเดลลิ่งการใส่รายละเอียดพื้นผิว shading and materials การตั้งค่าแสงและกล้อง light and camera และ การประมวลผลออกมาเป็นภาพ rendering เพื่อให้ได้งานภาพสามมิติที่พร้อมใช้งาน โปรแกรมทำภาพสามมิติในท้องตลาดมีอยู่มากมาย ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น Lightwave 3D Max Maya Reno 3D ZBrush และอื่นๆ แต่ละโปรแกรมก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรศึกษาและเลือกใช้ให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรแกรมสร้างภาพสามิติส่วนใหญ่ มักมีราคาสูงสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดงบประมาณ อาจต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ซึ่งสามารถใช้ได้ฟรี ไม่มีมูลค่า เช่น Wing 3D Open Sketch d a s t Studio แต่ซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในหมวดซอฟต์แวร์ Open Source ในการสร้างภาพกราฟิกสามมิติคือโปรแกรม Blender 3D นั่นเอง